วัสดีครับสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปติดตามความคืบหน้าล่าสุด ของเหรียญเม็ดแตงรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พร้อมกับงานอัปเดตเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ชุดทองคำลำเลิกนะครับ คุณป๋องสุพรรณอธิบายว่าอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ วันนี้มาชมตัวอย่างเม็ดแตงเนี่ยไม่ ได้เปิดราคานะครับ ใครจะไปด้วยเตรียมพร้อมโอ้ยยอดน้อยแล้วเกินห้้้าารอยเกสิบเก้หลังนะครับ ก็วันนี้มาเทสงานดูนะครับ ให้ เจ๊สาวลองลงยาแล้วลองคิดดูนะครับ ทั้งหมดขีดรายการสาวใบนั้น ใบ ไม่ไม่ไม่ไอตัวตัวลุ้น ตัวลุ้นเมื่อกี้เลยอ่าตัวลุ้นตัวลุ้นทั้งหมดอ่ายี่สิบสี่รายการ แถมยกลังสามรายการอืสมนาคุณ สมนาคุณสามรายการ โอ้โหสามรายการ นี้ต่อเก้ารอบด้วยนะครับ เดี๋ยวจะดูตัวอย่างกันอ่าหุยลุ้น ลุ้นเม็ดแตงเนื้อเงินห้าห้าเหรียญครับ เนื้อเงินห้าเหรียญ เนื้อเงินห้าเหรียญ เดี๋ยวนะ จะเป็นแบบนี้ครับเเงินหน้าทองคำสอง ใช่ไหมที่เราดูรายการเอามาดูกันเลยครับติดตามก่อนนะครับ ยังไม่ได้เปิดนะฮะอย่าเพิ่งตื่นเต้นกันมาก นี่เอ้ยนี่เงินนี่เงินหน้าทองคำเงินหน้าทองคำเงินหน้าทองคำนะครับ ลงยาแดง ฟ้าลงยาลงยาสีแดงกับสีฟ้า แล้วก็ ลงแดงลงแดง เอ้ยลงยานะครับ คืออเดี๋ยวดูนะครับ นี่เนื้อเงินชื้นี่คือเนื้อเงินนะครับ เม็ดแดง เม็ดแตงจัมโบ้นะครับ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเม็ดแตงจัมโบ้นะครับ สวยมากครับ ท่านผู้ชมครับนี่ดูหน้าหลวงปู่ เป็นเนื้อเงินหน้าทองคำสองเหรียญนะครับ ในชุดรุ่นเม็ดแตงวันนี้เราจะบอกรายการก่อน แต่ยังไม่ได้เปิดนะครับ ยังไม่ได้เปิด เพราะว่าจะทำก่อน แล้วเปิด แล้วก็เดี๋ยวจะบอกเวลาเลยอันนี้เร็วทำห้้้าารอยเเกสิบก้าหลังนี่ครับ ด้านหลังเป็นอายุยืนแล้วก็ เป็นเม็ดแตงนะครับลงยาสองเหรียญนนะ แล้วมีเอ๊เดี๋ยวนะ มีลงยาเนื้อเนื้อเงินลงยาอีกสามเหรียญใช่ไหมสามนี่ยาแดงสวยๆแล้วครับพี่น้องครับ น่ารักมากเลยคุยทุกเหรียญนนะครับคุยพื้นโอ้โหยิบยิบยิบยิบเลย นี่คือเม็ดแตงเนื้อเงินลงยานะครับลงยาอีก สีแดงนะครับ แล้วก็สีเขียว แล้วก็สีธงชาติใช่ไหมใช่ค่ะอ่า อันนี้อันนี้อันนี้ลองลงมาดูนะครับนี่สีน้ำเงินนะครับ เนื้อเงินนะครับสีน้ำเงินนี่เนี่ยนี่จะลงยาหลังด้วยกำลังคุยอยู่ คือออกแบบไปเรื่อยนะครับ พิสดารไปเรื่อยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับ เม็ดแตงรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ผมเป็นแค่การันตีนะของคุณติ้งโน้ตนะครับติ้งโน้ตแชมป์รถบิ๊กไบค์นะฮะติ้งโน้ตแปดริ้วนะครับคุณติ้งโน้ตเป็นผู้สร้าง ซึ่ง ปัจจัยนำปัจจัยซื้อลิฟต์นะฮะขึ้นมหาเจดีสามชั้นนะขนาดสิบสิบคนนะฮะสิบท่านนะฮะลิฟต์ตัวนี้น่าจะหลายล้านนะครับ แต่ว่าเอาอย่างดี ของมิสู อันนี้นะครับ เป็นตัวล่างไอ้ตัวนี้ตัวอะไรไอ้ลายเสื้อเนี้ย สาว ทองทิพย์นะฮะทองทิพย์ลายเสื้อเรามีกี่ อันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์อยู่ในลังเลยนะครับอ่านี่ไม่ใหญ่นะครับ นี่เหรียญบาท ใช่ไหมนี่ขนาดเท่าเหรียญบาท เดี๋ยวผมจะให้ท่านดู เล็กมาก นี่ครับเหรียญบาท เล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะฮะนี่ขนาดสวยๆเลยครับ พี่น้องครับ เตรียมนะครับ เตรียมพบกับราคาไม่แพงด้วยนะครับ ต่อลังนะครับ คิดว่าลังหนึ่งนะครับ ไม่เกินสองหมื่นห้าหนึ่งร้อยสามองค์นะครับหนึ่งร้อยสามองค์ นะครับ ราคาบินนะครับ เดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้นะครับ แต่มีคนจองกันมาท่วมท้นหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพิจารณานะครับ จัดสรรปันส่วนยอดนะครับ ก็รอติดตามชมผลงานของทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์ป๋องสุพรรณการันตีนะครับตอนนี้เพิ่งออกเสมาร้อยปีไปกับลังฮือหา นี่นะครับ เงินทั้งหมด 5 องค์นะครับ เงินทั้งหมด 5 องค์อยู่ในลังนะครับ สวยๆทุกอันเลยไม่รู้จะทิ้งอันไหนเลยลงยามาเนี่ยครับเนี่ยสวยมากครับ สวยมาก ขอบอกเลยเพราะว่าผมจะเทสงานก่อน แล้วก็จะ ลงในรังว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้ ตอนนี้หน้ากากนะครับ มาดูหน้ากาก โอ้โหนี่หน้ากากเราเอา ตัว ไหนบ้างวะพี่นี่ทองแดง ทองแดงหน้าหน้ากากสัตตะหน้ากากฟ้าบาทนะครับหน้ากากฟ้าบาททองแดง ลมดำก็สวยอีกแบบ แล้วจะมีแบคโลเนียม แบคโลเนียมนี่ใช่ไหมเท่านั้นเหรอนี่เหรออ่านี่ ตัวนี้ สัตตะหน้าเงินฮะเอ้ยหน้าหน้าหน้าเงิน สัตตะหน้ากากเงิน หน้ากากก็สวยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะนี่นี่นี่ปีกเครื่องบินครับปีกเครื่องบินหน้า หน้าหน้าฝาบาทก็สวยครับ สวย ๆ ทุกเหรียญเลยครับ นี่ เม็ดแตงเลื่อนสำนักศักดิ์หลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับ ทีมงานสะพานบุญผม ป๋องสุพรรณการันตี เป็นผู้ควบคุมการผลิตมาช่วยทำงานให้นะฮะ เขาเรียกมาช่วยนะครับ ก็มาตรวจสอบแต่ยังไม่ได้เปิดนี่ของคุณติ้งโนตนะฮะติ้งโนตแปดริ้วที่เขาได้รับอนุญาตให้สร้างนะครับ อยู่ในทีมงานสะพานบุญนะครับรอติดตามผลงานเอามาดูเนื้อทองคำเนื้อทองคำสิบสิบกรัมขึ้นนะฮะตอนนี้ที่เทสดู เนื้อทองคำเนี่ยนำเลิกมีร้อยเกาสิบเก้าชุดเท่านั้นนะครับ ทองคำนี่นะ ของแถมในลังนี่นะลงยาแดงนะครับ หน้าหลังแบบนี้ ด้านหลังก็จะลงพัดยศนะฮะสวยๆเลยครับพี่น้องครับรอติดตามเลยนะครับ นี่คือทองคำนำเลิก199 ชุดเท่านั้นนะครับ ชุดหนึ่งก็ราคาน่าจะประมาณ59,999นะครับ มีน้อยนะครับ199 ชุด ในลังมีแถม 30 องค์ 30 องค์มีอะไรมั่ง ใครอยากทราบมั่ง อ่าสามสิบองค์เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสามสิบองค์ในลังนี่โอ้โหถ้าพูดไปนี่นะสามสิบองค์มีอะไรมั่งใครอยากทราบมั่งอ่าสามสิบองค์เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสามสิบองค์ในลังนี่โอ้โหถ้าพูดไปนี่นะ แตกต่างจากชุดลุ้นครับ มีหนึ่งเนื้อทองคำนะครับอยู่ในมือผมสองเนื้อเงินหน้ากากทองคำตอกเก้ารอบไม่ตัดปีกลงยาแดงหน้าหลัง โอ้โหเป็นไงครับรายการที่ที่แถมนะฮะ ทั้งหมดเนื้อเงินนี่นะห้าเหรียญนนะครับที่แถมไม่ตัดปีกหน้ากากทองคำห้าเหรียญนนะครับ ชุดนำเลิกหน้ากากทองคำห้าเหรียญนนะครับตอกเก้ารอบไม่ตัดปีก ลงยาแตกต่างกันไปนะครับ แล้วแต่ซีรีส์ของเจ๊สาว นี่เดี๋ยวเจ๊สาวเขาออกแบบสวยละรับรองคุณภาพนะครับ งานอของสอมงคลศิลป์นี่นะไม่มีคำว่าผิดหวัง แล้วราคาก็สุดยอดฮะไม่ค่อยแพงครับนี่ รับรองคุณภาพ เป็น ไงครับ นี่นั่งคิดแบบนั่งคิดลายกัน วันนี้ทั้งวันเลยนะครับผม ผม คิดกันทั้งวันเลย ก็ ก็ พยายามจะทำให้สวยนะครับ แล้วก็มีแบคโลเนียม ต่อเก้ารอบไม่ตัดปีก มีสามกษัตริย์ต่อเก้ารอบไม่ตัดปีก เนื้อสองกษัตริย์ต่อเก้ารอบไม่ตัดปีก เนื้อกระไรทองตอกเก้ารอบไม่ตัดปีกลงยาแดงน้ำเงินเขียวนะครับมีลุ้นกันนะครับอย่างละห้าเหรียญทั้งหมดสามิบเหรียญเอามีเนื้ออัปาก้าซาตินตอกเก้ารอบไม่ตัดปีก ไม่ตัดปีกจะอยู่ในชุดนำเลิกหมดนะจะเป็นชุดพรีเมียมนะฮะชุดชุดหลักนะฮะชุดท็อปนะชุดท็อป แต่ส่วนลังลุ้นนะครับ มีแจ็คพอตนะครับแจ็คพอตเก้าลังอ่าเก้าลังนี้ก็จะมีเหรียญเงินอยู่ในลังยี่สิบเหรียญ อ่าใครจะแตกที่ใครเดี๋ยวไปดูถ้าเปิดไปเจอรูปหลวงปู่กูให้มึงรวยคนนั้นจะโชคดี ได้เงินอยู่ในลัง9 9อ่าิบเหรียญนนะครับกำลังจะสั่งทำนะครับเราผลงานเราทั้งแจกทั้งแถม รับบุญรับพระด้วยกันนะครับอ่าวันนี้ เอ้าแถมไ่นี่หน่อยมาแล้วก็มาดูไอ้นี่ฝังเพชรเสร็จแล้วใช่เลื่อนนะครับ เลื่อนสมณศักดิ์ก็ตอนนี้ฝังเพชรเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เราลงยามีลงยาด้วยใช่ไหม อ่าตพิ่งฝังเพชรเสร็จมีพึ่งฝังเฟสมาเสร็จเดี๋ยวจะลงยาแดงนะครับพพยายามเร่งรีบนะนี่เนื้อทองคำนำเลิกนะครับ เลื่อนสมณศักดิ์ ทองคำนำเลิกเลื่อนธรรมศักดิ์นะครับเนื้อทองคำเดี๋ยวผมแกะนี่ครับ ฝังเพชรมาแล้วเดี๋ยวเจ๊สาวลงยาเพชรเม็ดละห้าตังค์ครับ สวยๆแล้ววิ่งวิ่งๆเลยนะครับ เพชรน้ำร้อยนะฮะไม่ต้องกลัวเราทำอย่างดี ทองคำหนักน่าจะยี่บสี่กรัมขึ้น นะวันนั้นผมตีไปยี่บสองแล้ว มันเบาไปก็เลยมาเพิ่มน้ำหนักให้นะครับนำเลิกเนี่ยสวย ๆ เลยเอ๊ะตัวไหนที่ลงยาล่างด้วยนะมีเนาะค่ะนี่สวย ๆ เลย เดี๋ยวมาดูอ่ะผมยกไปให้ดูดีกว่าชึบนี่เยอะ นี่ครับ เสร็จแล้วครับ ฝังเพชรมาเสร็จแล้วครับ ตัวนี้ตัวเหรียญครึ่งองค์นะครับ ทองคำนำเลิกฝังเพชรเสร็จแล้ว เดี๋ยวตัวเสมากำลังไปปะฉลุอยู่ เสร็จมาก็ไปฝังเพชรแล้วก็มาลงยาพยายามเร่งรีบนะครับ ส่วนเจริญพรกลางน่าจะน่าจะประมาณ ไม่เกินไม่ เกิน สิ้นปีนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปออกไปเสกให้ อีกทีนี่นะครับวันนี้ มาเทสดูนี่ ครับมาเทสเม็ดแตง สวยๆอ่ะ มาดูกันนี่ ตัวนี้ก็ตัวตัวนำเลิกนะครับ อ้ไม่ใช่นำเลิกนี่ตัวลุ้น ชุดลุ้นเลื่อนนะครับ เนี่ยกำลังทำงานอยู่นะครับ ไม่ต้องกลัวอดใจ รออีกนิด ไม่ช้าหรอกครับ ผมพยายามเร่งรีบ แต่ต้องก็ให้งานออกมาดี โอ้โหยาสวยมาก นี่เป็นไงครับ ดูทองยาแดงกระไรทองนะนี่ไม่ใช่ทองคำนะนี่แค่กระไรทองนะสวยๆนี่ไอ้อะไรลงยา เนื้อเงินลงยาราชาวดีนะครับ จะมี มีชุดอุปถัมภ์นะฮะชุดอุปถัมภ์มีน้อยนะครับ แต่ตอนนั้นเป็นเป็น เฉพาะกิจ เพื่อเพื่อนำเงินไปช่วยเด็กยากจน แล้วก็สวัสดิการรุ่นนะฮะของรุ่น4าที่ถ้าข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตแล้วก็จะส่งลูกเรียนนะครับแล้วก็ทุกกลภาพเราก็จะดูแล อันนั้นจะเป็นกองทุนรุ่น4่ห้ากำลังทำจำนวนจำกัดครับนั่นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ารุ่น4าเขาก็ จะจำหน่าย นะฮะแก่ผู้อุป มีอุปละแล้ว คุณของรุ่นเขาได้ นี่ครับ อันนี้เราก็ทำครั้งหนึ่ง ก็ทำกุศลร่วมกันนะครับ แล้วท่านรุ่นสี่ห้าก็จะนำเงินไปถวายหลวงปู่ด้วย อันนี้ก็เป็นการบอกกล่าว แล้วก็ชี้แจงให้ฟังนะครับ รุ่น รุ่นเรือนสมณศักดิ์นี้อดใจรออีกนิดเดียวนะฮะงานไปได้เยอะแล้วนะครับ นี่ทองคำทั้งหมดเลยอ่านี่ แล้วก็ เจริญพรกลางใกล้เสร็จแล้วเจ๊สาวบอกน่ากลัวกลางเดือนหน้ากำลังเล่กำลังเร่งแพ็คนะครับ นี่เป็นไงอ่ะท่านผู้ชม มาแล้วก็อยากจะให้ชมวันนี้ผมมาตั้งกับบ่ายโมงอยู่โรงงานนั่งดูโอ้โหนี่เหรียญอะไรนี่เหรียญโอ้โหยังไม่ได้เปิดจากนั้นเลย ดูเล่นนะครับไม่ไปเปิดเลยเพราะว่าอยากจะให้ของเก่าออกไปให้หมดแล้วเปิดแล้วก็ทำไว้เลย นี่เหรียญปีเกิดนะครับ มาเทสลงยาเหรียญปีเกิดเหรียญปีเกิดหลวงปู่พัดนะครับหลวงปู่พัดเหรียญนักษัตริย์ปีจอนะฮะที่หลวงปู่ได้ดำริให้ทำอยากได้เหรียญนี้มากทำให้ทีไม่มีใครทำ ทำแต่รูปอื่นนี่เป็นรูปหมานะฮะรูปสุนัขคือปีจอสอกคู่นะฮะอันนี้ข้างหลังเป็น ยันดวงหลวงปู่นะครับ ที่ให้มาทำนะเป็น 12 นักษัตริย์อันนี้เป็นเหรียญที่เหรียญสวยเหรียญประวัติศาสตร์อีกเหรียญเดียว เป็นเหรียญแรกนะครับที่ไม่เคยทำมาก่อน นี่รอติดตามนะครับ อันนี้ยังไม่ได้เปิดหรอกครับ แต่ว่าจะทำรูปแบบไว้ก่อนนะฮะอันนี้จะทำให้เร็ว อันนี้ทำน้อยนะฮะเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหลังเท่านั้นนะฮะทำถวายหลวงปู่นะครับยาสวยทุกอันนี่ครับ เหรียญปีเกิดนะฮะเหรียญ สวยฮะนี่ฮะนี่นี่นี่ไอผิวลุงไอทองทิพย์ผิวลุงนะครับลงยา ลงยาทุกอันหน้ากากจะเล่นแบบ ผมจะเล่นหน้ากากด้วย แล้วก็ลงยาให้ด้วย ซึ่งไม่มีใครทำ เพราะว่าใช้ทุนสูงนะฮะค่าทำจะแพงแต่เราก็ยินดีอยากจะทำให้ผลงานออกมาให้สวยงามแบบนี้ อย่างที่ท่านเห็นกันเนี่ยลึกมากนะครับ เหรียญปีเกิดหลวงปู่พัด รอติดตามนะฮะด้านหลังสวย ด้านหลัง เดี๋ยวต้องเอ๊ะไม่ได้ลงยาลองดู นี่นะครับ สวยมาก ตัวอย่าง ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยครับ หลากหลายเลย สวยงามจริงๆโอ้โหลึกคม มีครึ่งองค์กับเต็มองค์นะครับ ตอนนี้ทำแค่ 999 หลังแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับรอติดตามชมผลงาน อืมสำหรับวันนี้ นะครับท่านผู้ชมครับรอติดตามติ้งโน้ตนะครับ นี่เหรียญเม็ดแตงก็สรุปวันนี้รายการสรุปแล้วนะครับ แล้วก็ราคาก็สรุปแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับ เดี๋ยวรอทำตัวอย่างเสร็จแล้วก็ทำรูปแบบแล้วก็ทำใบออกมานะครับ ใบรายการออกมา แล้วก็สั่งจองได้นะครับ ตามศูนย์จองนะครับ สะพานบุญทุกท่าน สวยจริงๆหน้ากากสวยจริงๆหน้ากาก สวยไหมพี่พี่ฝนเนาะเราก็ชมกันเองอันนี้แหละอืมแล้วเล็กนะครับ เล็กเล็กใหญ่กับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดขึ้นมาหน่อยเขาเรียกเม็ดแตงจอมโบ้คือเล็กไปมันจะไม่ค่อยชัดเจน อันนี้สวยดี นี่ก็คือเหรียญเม็ดแตงนะครับ เหรียญเม็ดแตง เลื่อนสัมณนาศัดิ์ของติงโนตแปดริ้วนะครับ ผู้จัดสร้าง ผมได้แต่การันตีแล้วมาดูงานให้เฉยๆนะครับ รับรองไม่ผิดหวัง ผลงานออกมาต้องดีแน่นอน พี่ฝนสวยไหมพี่ฝนเขาทำสวยไหมนี่พี่ฝนฮะคนตรวจงานหน้ากากสวย เลื่อนนะครับ เลื่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นลังครับ ถวายประมาณหกสิบล้านครับเลื่อนจบไปหมด แล้ว มีเจ้าของหมดแล้วครับ ไม่ต้องห่วงนะฮะพี่ฝนเขาถามสวยไหมสวยมากสวยมากจริงเปล่านี่นะตัว QC ฮะ ยังไม่ได้เปิดจองนะครับยังไม่ได้เปิดจองก็รอติดตามติ้งโน้ตนะครับรอรอรอคุณติ้งโน้ตเปิดนะครับผมจะมาดูงานแล้วก็ชุดทองคำชุดละเท่าไหร่ ทองคำห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับครับ ทองคำสิบฝกรัมแล้วนะครับแล้วก็แถมสามสิบองค์ ก็แถมเยอะนะฮะแล้วแถมเงินหน้าทองคำอีกห้าองค์นะครับ ชุดนำเลิก เดี๋ยวทำรายการออกไปแล้วก็โพสต์นะครับรอติดตามชมนะครับรับรอง ไม่ผิดหวังรายการเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงเนี่ยรอติดตามชมอาวันดีครับคุณเอพุทธศิลป์สวัสดีเหนื่อยมากนะครับ ก็แสดงความยินดีประสบความสำเร็จนะครับรุ่นเสมาร้อยปีนะครับคือพลังศรัทธานะครับ พลังศรัทธาเสมาร้อยปี เนี่ย เป็น เป็นพลังที่ผลงานที่ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์นะฮะ ขอชมเชยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับทีมงานเราทำบุญนะทำบุญจริง ๆ ส่วนที่กลับมาแล้วอ๋อกลับจากวัดแล้ว ผมไม่ได้ไปเลย ไปเสกก็ไม่ได้ไปกลับมาวันนั้นก็เหนื่อยเป็นไข้นะครับเราถวายเอเอเขาเอาใจเสมาร้อยปีเนี่ยถวายหลวงปู่สิบล้านนะครับ ถวายไปแล้ว ส่วนแม่แตงเนี่ยเดี๋ยวจะเรียบเรียบรวมนะฮะรวมแล้วก็จะนำเงินไปถวายหลวงปู่สิบล้านนะครับเฉพาะอ่าล็อกเก็ตนะครับ ล็อกเก็ตจะถวายอีก 10 ล้าน ล็อกเก็ตไม่หักค่าใช้จ่าย นะฮะ ถวายหมดเลย แล้วก็รถตู้อีกหนึ่งคัน จะไปถวายพร้อมกัน คนถามเยอะเลยเหรียญไม่แตกโอ้ย สร้าง 599 องค์ 599หลังตอนนี้นี่คิดรายการไปโอ้ยสนุกมากใส่เต็มที่ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโพสให้ดูนะครับ รายการเนี่ยรายการสวยมาก รายการนี่โอ้โหเนี่ยนะครับมาดูรายการกันก่อนอ่ะไม่เคยเปิดเลยอยากจะเปิดให้ดูรายการนี้โอ้โหเนี่ย เนื้อเงิน หน้ากากทองคำเงินทั้งหมด เดี๋ยวนะเออเงินห้าองค์ครับ เงินห้าองค์ครับ เงินหน้ากากทองคำห้าเหรียญเลยนะครับ ชุดลุ้นน่ะ โอ้โหทำไมแจก เยอะ แจกใหญ่อย่างนี้ อ่า ไม่ได้ เดี๋ยวเรากลัวน้อยหน้า เสมาร้อยปีครับเสมาร้อยปีมีตัวอย่างที่ดีนะครับ อะไรนะพลิกพลิกพลิกชีวิตเหรอพลิกชีวิตอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวของเรานี่ไม่พลิกชีวิตหลวงปู่ กูให้มึงรวย เปิดไปเจอกูให้มึงรวยนี่เจอเนื้อเงินนะฮะลงยาบอกว่าสาวลงยานะยี่สิบเหรียญเงินลงยายี่สิบเหรียญอืมแจ็คพอตแจ็คพอตมีเก้าลัง อ้าวรอลุ้นกัน เพราะเราทำลุ้นนะครับ ชาตินี้เกิดมาทำลุ้นก็ต้องลุ้นกันไปอย่างนี้แหละครับ นะ รับรองสวยงามนะครับคุณภาพ ใคร ไม่ชอบ ไม่ ต้องเล่นนะครับ ผ่านเลยนะฮะไม่ต้องดราม่าหยุดดราม่านะฮะเราไปทำบุญกันนะฮะชวนมาร่วมบุญนะไม่ชอบไปเล่นรุ่นอื่นนะครับรุ่นนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อตามศูนย์จองนะครับ ผมมีศูนย์จองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ที่สั่งจองมาเต็มหมดละเดี๋ยวจะรอเปิดราคาอีกที แล้วก็นะครับ ราคาที่เราเปิด นี่ก็ลังหนึ่งก็แค่ 25,000 บาท นะครับ103 องค์นะฮะแถมสมนาคุณเงิน 5 เหรียญนะครับเงินลง เงินหน้ากากทองคำใช่ไหมเงินหน้ากากทองคำสองเหรียญเงินลงยาสามเหรียญแถมเงินห้าเหรียญนะครับ ชุดลุ้นนะครับ ส่วนชุด ชุดนำเลิก ชุดนำเลิก เงินหน้ากากทองคำเงินหน้ากากทองคำห้าเหรียญนนะครับห้าเหรียญก็แตกต่างกันลงยาแตกต่างต่อเก้ารอบนะฮะไม่ตัดปีกเพราะไม่ตัดปีกจะไปอยู่ในชุดนำเลิกเป็นชุดใหญ่นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับ คุณประเสริฐ สวัสดีคุณแชมป์ศักดิ์ศรีนะครับเหลือห้าลังสนใจ ทักมาได้ทำรุ้นแบบไม่ต้องทำตำหนิไว้บ้างสิครับเออยังไงเองรุ้นไม่ต้องทำตำหนิไม่มีตำหนิแล้วครับ ก็ใส่เหมือนกันหมดแล้วครับทุกลัง ไม่เคยทำตำหนิเลยเราคละหมดอยู่แล้ว แต่อยู่ที่ที่คนเปิดลุ้นนะครับ จะบริสุทธิ์หรือเปล่านะฮะเพราะเราทำไปเนี่ยเรา เราชี้เป้าก็ต้องแกะใส่นะครับชี้เป้าก็เป็นแค่เทปใสอยู่แล้วนะเหมือนจะเบิร์นพรสองอ่ะก็ไปแกะแล้วก็ไปเค้าเอานะครับ ไม่มีตำหนิแล้วครับ ถ้าถ้าเกิดไม่ทำเป้าไปก็เดี๋ยวจะหาไม่ใส่ให้อีกนะครับ เพราะฉะนั้นเราขี้เกียจมาตอบคำถามแล้วนะครับ สิ่งที่ผ่านไปนะครับ ตรงไหนบกพร่องเราก็แก้ไขนะปรับปรุงให้ดีขึ้นมานะครับจเจริญพรกลางจเจริญพรกลางสร้างพระใหญ่นะครับยี่หกล้านหน้าวัดนะครับจเจริญพรกลางออกเดือนหน้านะครับชุดรุดชุดนำเลิกออกไปแล้วนะครับ สร้างเยอะครับ ทีมผมจะสร้างเยอะ มีเม็ดแตง นี่สร้างน้อย 599 หลัง แล้วก็มีเหรียญปีจอสร้าง 999 หลังนะครับ ส่วนชุดเลื่อนทำหนึ่งหมื่นลังนะครับอืมแต่ แต่เฉพาะไอ้เจริญพรกลาง เนี่ยบล็อกละสองพันเหรียญนะไม่ได้เยอะเลยนะครับแปดพันใช่ไหมบล็อกละสองพันมีป้องอ้อยเอ่อเต็มองค์ป้องอ้อยขอบเรียบแล้วครึ่งองค์ป้องอ้อย ครึ่งองค์ขอบเรียบอย่างละสองพันอย่างละสองพันเท่านั้นนะครับ ไม่ได้เยอะนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเยอะ แต่เจริญพรกลางนีได้สร้างพระใหญ่นะฮะได้สร้างพระใหญ่ แล้วก็ซื้อรถตู้รถพยาบาล แล้วก็รถที่มอบให้แก่มหาลัยที่พิจิตรมหาลัยสงอะไรนะครับ ที่ถวายไปแล้ว เร็วๆนี้ครับ เสร็จแล้วออกให้เลยไม่เอาไว้ครับ ไม่ไม่อยากเอาไว้ที่ผ่านมาออกไปหมดแล้วเหลือเจริญพรกลางเรือนก็เพิ่งเปิดไปแล้วก็กำลังทำอยู่นะครับ ไม่ช้านะฮะพยายามจะรีบเร่งให้ทุกคนนะครับ ก่อนจองก็ตัดสินใจชุดปีจอทองคำทำทองคำเท่าไหร่ ยังไม่ได้เปิดครับใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยคิดรายการเดี๋ยวให้เจ๊สาวคิดอยู่นะครับ เออยังงงอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวเอาเอาเอาเป็นรุ่นๆไปเดี๋ยวจะออกเจริญพรกลางไปก่อนถึงจะเปิดนะครับ พอก็อดใจรอนะครับ คนที่อยากเล่นสายของป๋องสุพรรณการันตีทีมงานสะพานบุญก็ รอติดตามผลงานนะครับ ผลงานที่ออกออกไปเนี่ย เป็นงานบุญ นะฮะ ได้บุญมากแล้วก็ได้ร่วมบุญกันนะฮะ เหมือนกับล็อกเก็ตเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมจองล็อกเก็ตมานะครับ เราก็นำเงินถวายหมดเลย นะครับ วันสร้างสองพันคู่นะครับสองพันคู่ก็ได้สิบล้านนะฮะผมออกไปคู่ละห้าพันนะฮะสองพันคู่ก็ได้สิบล้าน ส่วนเนื้อเงินห้าห้าร้อยองค์ ขายส่งไป 3,500ได้ประมาณล้าน7 5 0 0 0รถตู้ คันหนึ่งสองล้าน เดี๋ยวผมเติม เงินไปอีก2 5 0 0 0ครับ ก็รถตู้พยาบาลของสวรรค์ประชารัฐจะไปแจกพร้อมกัน อาทิตย์ หน้าน่าจะเสร็จ แต่ถ้าจเจริญพรการออกก็จะ เอา เงินไปถวาย เลยพร้อมรถพร้อมเงิน ก็รอติดตามผลงานของทีมงานสะพานบุญ๋องสุพรรณการันตีวันนี้มาชี้แจงแล้วให้ดูแบบพระสวยๆแบบนี้นะครับ ก็รอติดตามนะฮะสวยจริงฮะก่อนจะออกเราก็เทสก่อนนี่เม็ดแตงนะฮะเนี่ยเท่ากับเหรียญบาทเลยครับเหรียญบาทวางนี่ครับ อืมเท่ากับเหรียญบาทเลยเหรียญบาทเราเล็กๆนะฮะกำลังห้อยน่ารักมากนะน้องที่ลงยาเนี่ยนะครับ ทองคำก็จะมีลงยาพัดยศด้วยด้านหลังนะครับ อืมอืมทองคำลงยาแดงนี่สดๆเลยครับ อืม สวยมากครับรอติดตามคุยพื้นนะฮะคุยพื้น คุยพื้น คุยพื้นไม่ได้คุยในบล็อกนะครับ ถ้าคุยในบล็อกจะไม่สวยนี่ เจ๊สาวก็จะมาคุย คุยละเอียดมาก ตัวนี้มันเป็นเหรียญที่เล็กนะครับ ดูสีเขียวก็สวยนะ อันนี้สีเขียวนี่เป็นเนื้อเนื้อชนวนนะครับ เนื้อชนวน เทสนะครับ นี่เทสดู เทสดู เทสดู ก็รอติดตามผลงานเลยนะครับ อือหือ นี่ ดูไปยันเลื่อนเลยอะ ดูไปเลื่อนเลยเลื่อนสมณศักดิ์ฝังเพชรเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วง อ่าทุกอันฝังเพชรหมด ทุกองนะครับ ส่วนชุดลุ้นนี่ก็ลงยาไล่ลงไปเรื่อยนะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วรออดใจรออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับ พี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เป็นกำลังใจนะฮะรอติดตามรอติ้งโน้ตเปิดนะครับไม่แตงผมเป็นคนมาตรวจสอบงานนะเพียงแค่การันตีแต่อยากให้งานออกไปสวย ถ้าการันตีพระรุ่นไหนก็จะมาคอยดูนะครับ สวยงามขอบคุณมากครับพี่ครับ รักเดียวไม่เคยบอกใคร โอ้โห สวยจัด ขอบคุณมากที่ชมนะฮะนะอยากให้มีคนละหนึ่งเหรียญก็พอหนึ่งเหรียญไม่พอ ถ้าเอาคนละสองเหรียญผมไม่พอให้นะฮะทำไม่ทันนะครับ ทั้งประเทศไทยนี่หกเท่าไหร่กี่ล้านคนนะเอาคนละเหรียญเดียวนะครับ อืมพอพอไม่ไหวแล้วครับเพราะที่ทำมาผ่านมาทำเยอะ แล้วก็ได้ทำสำเร็จหมดแล้ว นะฮะที่ทำเยอะๆนั่นก็คือได้สร้างโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาล สวรรค์ประชารัฐนะครับตึงทิเวศประมาณ 12ล้านรถตู้อีกคันหนึ่งแล้านแล้วตอนนี้เลื่อนสมณศักดิ์ได้สร้างโรงพยาบาลภัยสาลีนะฮะประมาณ 30 ล้าน แล้วก็ถวายสร้างโบสถ์อีก 2 วัดนะฮะแล้วก็มีรถพยาบาลอีกนะครับ ตอนนี้เยอะมากแล้วก็ถวายอะไรวะงงไปหมดเลย อืม แต่รายการผมจะลงไว้ให้ดูนะครับ เราทำนำเลิกออกกี่หลัง นำเลิกร้อยเก้าสิบเก้าหลังนะครับ เฉพาะเม็ดแตงนะฮะทำน้อยนะครับ ของติ๊งโน้ตเขาอยากทำแค่ซื้อลิฟต์นะฮะถวายหลวงปู่ไปรับปากหลวงปู่ลิฟต์ที่ขึ้นมหาเจดีย์นะฮะสามชั้นขนาดสิบท่านนะครับ ก็ใช้ของน่าจะใช้ของมิสูกำลังดูอยู่นะครับ เห็นเขาติดต่ออยู่ แต่เขาจะซื้อก่อนเลย พระยังไม่ออกเลย จะซื้อถ้าเกิดเขาใช้ปุ๊บก็จะไปใส่ให้เลยนะฮะ เลื่อนสมณศักดิ์ครับขอบคุณมากครับ รับรองคุณภาพนี่ผลงานลงยานะครับ เลื่อนสมณศักดิ์ไม่ต้องห่วงนี่สอมงคลศิลป์เต็มที่เป็นไงเขานับถือเขายังจองเลยครับจองไหมสาวจองกี่ชุดเนี่ยโอ้ยต้องอย่างต้องมีสองชุดสองชุด คนลงยายังจองเลย นี่เอานะ พูดจริงๆนะคนปั๊มนะพี่ คนปั๊มก็จองนะไอคนแกะก็จองนะฮะช่างนิวก็จอง พี่เปิ้ลก็จองคนละชุด คนลงยาก็จอง สวย ไม่สวยไม่รู้ แต่คนทำงานต้องจองอะเห็นแล้วอะนะครับ จอง นำ เลิกกันนะครับ ก็ของสุพรรณทำหลวงพ่อสุนทรให้สวยๆหน่อยครับหลวงพ่อสุนทรยังไม่ได้ทำเลยครับฮะยังไม่ได้ทำไม่มีเวลา ก็มีเรียกมาหลายหลวงพ่อนะฮะหลายหลวงพ่อแล้วก็่อติดตามเหรียญท้าเวสุวรรณของวัดพุทธไทยสวรรค์ของพระอาจารย์โชตนะฮะวัดพุทธไทยสวรรค์แกะบล็อกเสร็จแล้วแต่มันยังไม่มีเวลาทำ นะนั่นก็ยอดคนก็อยากได้มากเป็นเหรียญท้าวเวสุวรรณหน้าเทพกับหน้ายักษ์นะฮะ ซึ่งเป็นดำริของพระอาจารย์โชตแต่ก็บอกข่าวไว้ก่อนนะฮะ รอติดตามนะใกล้ ๆ นี้เร็วๆนี้นะครับ นั่นก็ทำอ่าน่าจะทำาราปฏิบัติธรรม แล้วทำอะไรหลายอย่างนะฮะที่วัดเดี๋ยวยังไม่รู้ เพราะยังไม่ได้ลงกำหนด แต่เหรียญอะเสร็จแล้วบล็อกเสร็จแล้วแต่ไม่มีเวลาทำอยากจะทำของเก่าที่วัดห้วยด้วนให้เรียบร้อย แล้วก็ กำลังชุบบล็อกของอหลวงปู่จือเดี๋ยวจะตีตัวอย่างนะครับหลวงปู่จือเลื่อนธรรมศักดิ์ตีตัวอย่าง แล้วก็จะให้ผู้ที่ร่วมจองร่วมบุญมานะครับ ที่นุ่งก็ทำเยอะนะฮะที่แต่ผมทำล่วงหน้าไปแล้วนะครับกำแพงอะ่ะจ่ายเงินไปเรื่อยๆนะฮะยังไม่ได้เก็บเงินเรื่อนธรรมศักดิ์ยังไม่ได้เก็บเงินแต่จ่ายไปแล้ว เดี๋ยววันที่ใกล้ ๆ นี้จะวิ่งไปดูงานนะครับนัดช่างไว้อ่าแล้วก็ลงตอกเข็มกุฏิของหลวงปู่ หลวงพ่อรวยโอ้โหเรามีบุญได้สร้างเออสร้างเท่านี้ก็พอนะครับได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อพัดหลวงปู่จือนะฮะก็ถือว่าเป็นนะเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำเหรียญเลื่อนสัมณศักดิ์นะเผยแพร่บารมีหลวงปู่นะทั้งสององค์เทพเจ้านะถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์แห่งที่ลาบสูงนะแล้วก็เทพเจ้าเมืองสี่แควทั้งสองท่านนี้ถือ เป็นพระอริยสงฆ์ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตานะครับ ลูกศิษย์ลูกหา นะครับกราบไหว้อย่างสนิทใจนะฮะผมก็เพียงแต่เป็นคนกลางนะครับเป็นเป็นสะพานบุญคนกลางให้นะครับ ผู้ที่อยากทำบุญกับเราอยากเราก็จะสมนาคุณเหรียญที่ทรงคุณค่าเหรียญพระเครื่องที่ทำนะวิจิตนะฮะคิดนะฮะทั้งแบบนะฮะทั้งการลงยาออกแบบต่างๆนะครับแล้วก็ให้ให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ท่านได้ร่วมทำบุญมา เราก็จะสมนาคุณให้แก่ท่านนะครับอย่างคุ้มค่าแล้วก็ในอนาคต นะฮะอวดอ้างใครก็มีความสวยงาม ใคร เห็นว่า ก็ สวยเหรียญสวยนะครับ แล้วก็เป็นเหรียญที่เข้ม ขลัง เกจิดีพระดัง นะพิธีขลังรับรองใช้ แล้วดีเกิดผลนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ก็รอติดตามผลงาน นะครับ ของทีมงานสะพานบุญและป๋องสุพรรณการันตีนะครับ ส่วนที่งานที่ผ่านมาาท่านก็ได้เห็นอยู่แล้วนะครับได้ ทำวัตถุประสงค์ตามดำริของหลวงปู่สำเร็จทุกเรื่องนะครับที่ดำริมาเราทำให้จบทุกเรื่อง ไม่มีติดขัดแล้วเสร็จแล้วด้วยนะครับแล้วก็ถวายถวายก่อนสร้างนะฮะแล้วก็มาทำเหรียญแล้วก็เหรียญเสร็จแล้วก็สมนาคุณกับทุกท่านเพราะฉะนั้นบางท่านยังอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพิ่งเข้ามาเล่นเพิ่งเข้ามาเห็น แต่ว่าศูนย์จองที่เล่นกับผมอยู่เนี่ยผ่านมาหลายปีเนี่ยเขาจะรู้ว่าคือพักเครื่องเราเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นผมจึงเขียนไว้เลยก่อนจองก่อนตัดสินใจนะฮะ ไม่มีผูกมัดไม่มีบังคับนะฮะการจองนะฮะมาร่วมบุญกันมาทำบุญกัน ต้องรอในการผลิตในการสร้างมันมีขั้นตอนในการสร้างตั้งกระแกะบล็อกไปนะครับ แล้วก็มาออกแบบมาลงยา มาแพ็คมาตอกโค้ดใส่กล่อง ใช้เวลาครับนะฮะ บางคนบอกว่าอุ้ยสร้างนะครับสร้างหมื่นกล่องอ่ากล่องละเท่าไหร่สองหมื่นได้สองร้อยล้าน ตกลงได้สองร้อยล้านเต็มนะฮะเออไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยไม่ต้องมีค่าซื้อเงินซื้อทองไม่ต้องใช่ไหมครับ เพราะว่าบางรุ่นเนี่ยนะครับใช้ใช้ใช้ต้นทุนเยอะนะครับ แล้วเราพยายามรีบเร่งนะ เสียหายก็มี แต่ผมไม่พูดพูดก็เป็นการแก้ตัวที่ผ่านมาก็สำเร็จเรียบร้อย ตอนนี้ก็เป็นผลงานของของของผู้ที่ไปร่วมสร้างแล้วเราก็จะมาการันตีแล้วก็มาช่วยดูให้งานออกมาดี แล้วก็สร้างน้อยไม่อยากสร้างเยอะ เพราะว่าดำริของหลวงปู่ไม่มีอะไรแล้ว จะสำเร็จหมดแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรมาก ตอนนี้ก็มีภาระก็คือ มหาเจดีย์จะใช้ทองประมาณ 25กิโลนะฮะเพราะฉะนั้นผมให้ไป1กิโลแล้วก็เอพุทธศิลป์ให้อีก1กิโลก็ขาดอีก 23กิโลแล้วยังมีคนอื่นไปร่วมบุญอีกเยอะแยะนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทำบุญนะฮะที่นำทองคำไปหุ้มปรียอดเจดีเนี่ยประมาณ 25โลนะครับที่ช่างบอกตอนนี้ก็ได้ไปแล้วประมาณสัก3โล4โลแล้วนะครับขาดอีกประมาณ20โลแต่เจดีเนี่ย75 ล้านก็จ่ายไปบางส่วนแล้วเมื่อวัน ล่าสุด คุณ เอ พุทธศิลป์เสมาร้อยปีถวายไป 10 ล้าน เดี๋ยว เอาล็อกเก็ตถวายอีก 10 ล้าน ก็ใกล้เสร็จแล้วครับรับรองอไอ้ เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ห่วง เดี๋ยวเรา ทำ ให้แกได้หมด นะ ฮะ โดยไม่ต้องไปเรียก ร้อง ของ ใคร เราก็ ทำ วัตถุมงคลมา แล้วก็ให้เชิญผู้ร่วมบุญมาก็ได้แล้วนะครับ วันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญแล้ว ก็ที่ไว้วางใจกับทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์และป๋องสุพรรณการันตีจนปัจจุบันนี้นะจนเหรียญนนะทรงคุณค่านะครับ มีราคานะฮะนะครับจะขึ้นจะลงไม่เกี่ยวกับผมนะ ไม่เกี่ยวไม่มีการปั่นไม่มีอะไรปล่อยธรรมชาติเลยใครอยากเล่นเล่นใครไม่อยากเล่นก็ผ่านนะฮะไปเล่นรุ่นอื่น รุ่นอื่นก็มีหลวงพ่อองค์เดียวกันดีเหมือนกันนะฮะดีทุกรุ่นที่หลวงพ่ออนุญาตไปแล้วหลวงปู่อนุญาตไปแล้ว ผมถือว่าเป็นพระ องค์เดียวกันเสกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใช้ดีเหมือนกัน แต่ใครอยากได้ของผมก็ติดตามผลงานตามศูนย์จองตามสะพานบุญของเราสำหรับวันนี้ก็ขออบารมีของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน จงคุ้มครองท่านและครอบครัวนะครับแคล้วคลาดจากภัยวิบัติต่างๆนะครับ คิดสิ่งใดสมปรารถนานะฮะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโชคดีครับ สวัสดีครับ